ะฮะขอสิบทีนะ ช็อตนี้ยังไง ไว้3สามตัว มีคอมโบลงมาต่ออีหมื่นเก้าโอ้โห ท่านผู้ชมดูดิ เฮ้ย เออ มาถูกจังหวะนะฮะท่านผู้ชมนะ เงินรางวัลก้อนโต 22,600 บาท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 ก็เงินทุนผมมา 7,701บาทนะก็จะเป็นเงินทุนจากการที่ผมเล่นเกมสาวถ้ำมาในครั้งที่แล้วนะ ยังไม่ได้เอาออกนะฮะท่านผู้ชมนะโอเค เดี๋ยววันนี้มาต่อกันจองเวเลยนะจองเวสองนะในค่ายพีจีนะท่านผู้ชมนะอ่ะไปเลยดีกว่าไม่รีบไม่เอออย่ารอช้านะ พูดผิดไปหมดเลยนะท่านผู้ชมนะ ขอเบ็ด 100 บาทเลยวันนี้มาหนักๆเลยดีกว่าท่านผู้ชมไปครับผมขออนุญาตเปิดเทอร์โบนะฮะท่านผู้ชมนะ ตัวอักษรนั้นก็จะมีพวกแบบ เนี่ยนะครับขีดจุดจุดอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่นะอาศัยเล่นแล้วก็เข้าใจในกติกาก็พอนะครับท่านผู้ชมนะเงินรางวัลช็อตนี้เงินรางวัลก้อนโต2,085 บาทนะท่านผู้ชมนะเออไปครับ มาดอกแรกก็ 2,000 ฝ่าแล้วนะท่านผู้ชมนั้น นะท่านผู้ชมนะ ไปต่อครับโอ้โห11,520บาทท่านผู้ชม เอ้ยโคตรเอาอ่ะผมผู้ผิดนะท่านผู้ชมนะ ไปครับผม ต่อเลยนะโอ้โหมาดีจัดนะอีกหนึ่งหมื่นบาทเกินไปอ่ะเออวันนี้มีค่าขนมให้ลูกแล้วนะเหลอกเล่นนะท่านผู้ชมนะ ไปต่อครับผมโหสองหมื่นนะแป๊บเดียว เอ้ามีฟรีสปินไหมเนี่ย มีสปีสปินไหมเนี่ย เออ ไปครับสิบบุญฟรีนะฮะท่านผู้ชม โอ้แล้วเบ็ดร้อยด้วยนะฮะน่าลุ้นกันนะครับ ไปครับเฮ้ยโหอย่างเงียบเหงางี้สิมีคอมโบลงมาต่อช็อตนี้ 440 บาทนะฮะท่านผู้ชมอขอแบบเกิดๆหน่อยนะฮะท่านผู้ชมนะ มาเร็วไปเร็วนะฮะตามสเต็ปโอเคไปครับยังไงครับมีคอมโบต่อไหมมีนะฮะช็อตช็อตนี้ 680 บาทแล้วมีไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วเออ โอเคอยู่นะครับท่านผู้ชม 1,170 บาทนะถือว่าร้างหน้าร้างตากันไปนะ ยังไงครับมีคอมโบลงมาอีก200 บาทแล้วช็อตนี้1,620แล้วยังมีต่อนะฮะอีก2,000อีก5,600 แล้วยังมีต่อนะฮะท่านผู้ชมยังไม่หลุดหมดไปไหนเงินรางวัลก้อนโต1170 บาทนะฮะท่านผู้ชม30,000แล้วโอ้โหไวจัด โอ้ยขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดหน่อยอ่ะร้อยหนึ่งผมว่าน่าจะ ผมขอที่เบ็ด500 เลยกันนะท่านผู้ชมนะเออ ไปเลยในเมื่อมันมาดีขนาดนี้แล้วก็ เราต้องไปให้สุดนะท่านผู้ชมนะจะได้หรือไม่ได้ก็ บอเป็นยี่ย่งดอกคนงาม ไปกันต่อครับ อ้าวช็อตนี้เท่าไหร่สามพันนะฮะท่านผู้ชม เออเบ็ดห้าร้อยดูไหมจะหืมไม่น่าชมนะฮะท่านผู้ชม เอ้ยไอชาโอ้แต่ผมผมว่าผมต้องไปต่อนะท่านผู้ชมนะ ขออีสิบทีนะสิบทีก็ห้าพันแล้วนะท่านผู้ชม ไปครับ ใช่ยังไง Y คอมโบไหมมีเปล่าไม่มีแล้วฮะโอ้โหอย่าเงียบเงาเข้ามาสิอ่าไปกันต่อนะท่านผู้ชมนะบีเบ็ดห้้ารอยสิบทีนะเออเฮ้ย โอ้โห เงียบเหงานะฮะท่านผู้ชม เงียบเหงานะไม่เหมือนเหมือนข้างต้นนะฮะ ผมขอเบ็ดพันหนึ่งเลยดีกว่าหัวเริ่มอุ่นนะฮะขอสิบทีนะช็อตนี้ยังไงวายสามตัวมีคอมโบลงมาต่ออีหมื่นเก้าโอ้โห ท่านผู้ชมดูดิ เฮ้ย เออมาถูกจังหวะนะฮะท่านผู้ชมนะ เงินรางวัลก้อนโตสสอองงหหมื่นนพักร้อยบาท เออ เอาอะไปครับโอ้โห กาได้ก็เสียเลยนะฮะ ช็อตนี้ ไปเลยต่อไปกันต่อเลยนะวันนี้ยาวๆ ไปนะฮะท่านผู้ชมเงินรางวัลก้อนโตอีกสองหมื่นนะฮะท่านผู้ชมนะเฮ้ยเออหกหมื่นเข้าไปแล้วนะฮะท่านผู้ชม เพิ่มได้ว่าอีกป่ะเนี่ยโอ้โห สูงสุดแล้วนะเออผมขอ 30 ทีเลยนะขอ30 ทีนี้แล้วจะพอนะฮะท่านผู้ชมนะว่าจะเป็นเช่นไรนะ เออ ยังไงไอ้เฮ้ย เออ มาบ้างนะฮะท่านผู้ชม ช็อตนี้คอมโบไปอีก 25,500 เออโอ้ย29,800 นะฮะ เงินรางวัลก้อนโตนะฮะทั้งหมด โอเคไปกันต่อนะท่านผู้ชม ไว้ 3 ตัวช็อตนี้ยังไงฮะอุ้ย 8,800 เฮ้ยโหไม่น่าชมนะฮะท่านผู้ชมนะโอ้โห ยังไงครับ มาต่ออีกนะฮะ มีวาย มาอีกฝั่งตัวนะฮะท่านผู้ชมวายอีกตัวหนึ่งมีมาเชื่อมอีกโอ้โหยังมาต่อเนื่องนะฮะเออเงินรางวัลก้อนโตเท่าไหร่ครับช็อตนี้ 22,550 บาทนะท่านผู้ชมนะ เอ้ยจะครบแสนหนึ่งแล้วนะฮะ มาจองเวโคตรเอาอ่ะท่านผู้ชมเออดูดิ ดูดิครบแสนหนึ่งแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะเออเออโอเคนะฮะท่านผู้ชม ผมว่าผมพอก่อนดีกว่าโอเค ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงแสนนะฮะท่านผู้ชมแต่ได้มาเยอะแล้วก็พอเลยกว่านะ ยังไง ใครชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะ แล้วก็อย่าลืมซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะ จะได้เจอผมคลิปผมลงทุกวันนะฮะท่านผู้ชม ยังไงฝากด้วยนะฮะท่านผู้ชมฝากติดตามกันด้วยนะครับ โอเค วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะ สวัสดีครับ